ไอ้โตชิจักก็มันจะมึงไม่ใช่ลุงผมเวมัองดีครับดีครับดีีข้ามร้านนะ